สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การทำงานร่วมกันด้วย Google Docs Google Slides และ Google Sheets ค่ะ โดยอาจารย์วิสาชัยตรีและ ดรปุณธรสาอุ่นเลิศค่ะ ซึ่งในบทเรียนก็จะประกอบไปด้วย 5 หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 2. Google Slides 3. Google Docs 4. Google Sheets และ 5. การแบ่งปันเอกสารเพื่อทำงานร่วมกันค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแนะนำในส่วนของ Google Docs Google Slides และ Google Sheet s สักนิดนึงก่อนนะคะ Google Docs Google Slides และ Google Sheets เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ Google Google Docs เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและจัดการงานเอกสาร หรือประมวลผลคำ ส่วน Google Slides เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อนำเสนอและใช้นำเสนอสื่อ และสุดท้าย Google Sheets เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเอกสารตารางคำนวณ โดยในการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีของ Google หรือ Google Account ก่อน แล้วจึงจะสามารถลงชื่อหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ นอกจากนั้น เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นยังสามารถแบ่งปันหรือแชร์ให้กับบัญชี Google อื่น ๆ ได้อีกด้วย